วัสดีค่ะพี่เมย์เมชินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF049 เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อลายหกเหลี่ยม ลายนี้ใหญ่นะคะ เป็นลายใหญ่ถักดอกเต็มแบบนี้ทั้งหมด 16 ดอก แล้วเราก็จะถักเป็นครึ่งดอกค่ะ ครึ่งดอกทรงสูงแบบนี้อีกแค่สองดอก เสร็จไวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ดูผัง แล้วก็ EP หนึ่งพี่เมย์จะพาถักดอกออกมาหน้าตาแบบนี้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 เส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะ เป็นไหมที่ตีเกลียวเรียบร้อย ปริมาณที่ใช้ถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นตัวสั้นปกตินะคะให้เราเตรียมไว้สามร้อยกรัม เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเชเป็นขนาดเบอร์สอง หัวขนาดหนึ่งจุดห้ามิลขนาดหัวคือตรงที่มือพี่จับอยู่ คือตรงข้อตรงนี้ ไม่ใช่หัวด้านบนนะมันคือตรงนี้ เข็มเย็บไหมพรมค่ะ เข็มปักคอสตีสตัวนี้ใช้เก็บเศษ กันไกแล้วเดี๋ยวเรามาดูผังนะ ผังการต่อดอกนี้พี่จะใช้สำหรับการถักเสื้อ MF 049จะลงไว้ตรงแฟนเพจของพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ก็ชื่อเดียวกับ YouTube นะคะ ชื่อเมทินีแฮนด์เมด อัลบั้มก็ชื่อนี้เลย mf 0 4 9 m a c h i n i handmade คุณเข้าไปที่แฟนเพจนะคะ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอ คุณจะพบผังนี้ พี่จะเอาลงไว้ อธิบายผัง ตัวที่เป็นสี ม่วงตรงนี้ คือดอกเต็ม ดอกเต็มเราจะถักทั้งหมดสิบหกดอก เวลาเราถัก จะเริ่มถักจากแถวที่หนึ่งก่อน แถวที่หนึ่งเนี่ยเราจะถักต่อยาววนวงกลมทั้งหมดหกดอก แล้วถักแถวที่สอง แถวที่สองจะมาต่อกับแถวที่หนึ่ง นะคะ ต่อยังไง เดี๋ยวตอนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูอีกที แล้วก็แถวที่สาม แถวที่สามจะเป็นแถวที่มันปิดคอ สัญลักษณ์ที่เป็นลายปะอยู่ตรงนี้ เพื่อให้เห็นว่างานครึ่งหนึ่งที่โชว์จะเป็นโชว์ด้านล่าง อีกอันตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะคะ เวลาดูเราดูแบบนี้ ดอกสีส้มนะคะ เป็นดอกหนึ่งทับสอง ดอกหนึ่งทับสองพี่เมย์จะลงไว้ที่ คลิป MF 0 4 9 EP 2นะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP 1เราจะมาถักดอกเต็ม เราจะถักดอกเต็มไว้ทั้งหมด 16 ดอกนะคะ เสื้อตัวนี้ ดอกที่พี่ถักออกมา ถ้าวัดความสูง นี่นะคะ ดอกเวลาเราจะวัดความสูง ถ้าเป็นดอกหกเหลี่ยม ความสูงวัดแบบนี้ ตั้งดอกขึ้นท่านี้นะคะ ตรงนี้จะเป็น ตรงนี้เรียกสันเนี่ยค่ะ ตรงนี้เรียกสันดอก ตรงนี้เรียกความสูง ตรงนี้เรียกความกว้าง ตัวสันตัวนี้นะคะ ตัวความสูงของดอกตรงนี้ แรงมือพี่เมย์และเข็มที่พี่เมย์ใช้ ไหมเบอร์ยี่สิบนะคะ เข็มหนึ่งจุดห้ามิลพี่เมย์ได้สิบเก้าเซนสันค่ะ สันตรงนี้ อันนี้คือสันดอก สันดอกตรงนี้พี่เมย์ได้สิบเซน ความกว้างวัดแบบนี้ นี่นะ ความกว้างวัดแบบนี้ ได้สิบเซนมีผล ไอความ กว้างตรงนี้ได้สิบหกจุดห้าเซน มีผลกับการคำนวณนนะคะ เวลาเราคำนวณว่าเสื้อตัวนี้ขนาดรอบอกจะได้เท่าไหร่ ให้เราเอาตัวความกว้างของดอกก็คือวัดด้านนี้นะ ความกว้างของดอกของดอกนะคะ พี่เมย์ได้สิบหกจุดห้าคูณด้วยหกจะได้ออกมาเก้าสิบเก้าเซนเก้าสิบเก้าเซนเวลาเรารีดนะคะ โดยปกติถ้าเป็นเสื้อถักมันจะรีด ยืดออกไปได้อีกสามถึงห้าเซน หลักพี่เมย์เป็นหลักเซน ถ้าอยากรู้กี่นิ้วตรงนี้ไปดูที่สายวัดนะคะ เสื้อตัวนี้ถักออกมาจะรอบตัวเก้าสิบเก้าเซน ถ้าความยาววัดจากหัวไหล่ ลงมาถึงข้างล่างจะได้สามสิบแปดจุดห้าแล้วเราถึงจะมาเก็บริมแต่งริมค่ะ เรามาเริ่มถักดอกหกเหลี่ยม ดอกนี้ ถังลายนะคะที่เป็นตัวต้นแบบเองเลยเขาจะถักจากลายดับเบิลโคเช พี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจนะคะ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ แต่ที่พี่เมย์ถักตัวนี้พี่เมย์แปลงลาย แปลงลายทั้งหมดที่เขาใช้ดับเบิลโคเชเป็นทริปเปิลโคเชทริปเปิลโคเชคือการถักพันหัวเข็มสองครั้งเพื่อให้ลายมันยืดออกมา เราจะเริ่มจากตรงแกนกลางคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วขึ้น ริปเปิลโคเชหรือพันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดยี่สิบสี่หลักค่ะ เวลาเราถักงานโคเชนะคะ ไม่แนะนำให้ใช้วิธีพันแบบนี้ เอาไหมพาดผ่านมือค่ะนะคะเอานิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไหม ผ่านนิ้วนางไปนิ้วก้อยแล้วเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับนิ้วชี้ดีดไหมขึ้นมาสองอันนี้จะล็อกไหมไว้ข้องไหมเป็นวงกลม เราจะขึ้น ด้วยโซ่สี่ โซ่สี่แทนพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่หนึ่ง เวลาถักพันหัวเข็มสองครั้งใช้ นิ้วกลางข้างขวา กดไว้เบาๆ ขึ้นมามันจะมีอยู่สี่ห่วงรวบทีละสอง เวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาวค่ะ ดันยาว เพื่อจะให้ตัวของห่วงเนี่ยมันได้เท่ากับขนาดหัวเข็มที่เราใช้ หัวเข็มที่เราใช้อยู่คือหนึ่งจุดห้ามิลถ้าคุณถักสั้นๆ งานคุณจะแน่น แล้วงานจะไม่เท่ากัน ใช้ดันหัวเข็มยาว ใช้นิ้วข้างขวาประคอง พันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ถักลงไปในช่อง รวบแบบนี้ทั้งหมด ยี่สิบสี่หลักนับรวมกับโซ่สี่ที่เราเริ่ม คลิปที่พี่เมย์ถักเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อน ไม่แนะนำให้กดข้ามเพราะถ้าเกิดคุณกดข้ามนะคะ คุณอาจจะพลาดในสิ่งที่คุณต้องการจะดูแล้วคุณจะไม่เห็น ดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักค่ะ ไหมกับเข็ม มีผลกับขนาดของชิ้นงานนะคะถ้าไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดจะเปลี่ยน สอง สี่ หก แปด เก้า สิบ ถักวนมาเรื่อยๆ ค่ะ ตรงนี้เราสามารถรูดได้ นี่นะคะ ยี่สิบสี่หลักค่ะ หลักที่ยี่สิบสาม หลักที่ยี่สิบสี่ค่ะ พอเราได้ครบหลักที่ยี่สิบสี่แล้วนะคะ ตรงนี้ ตรงที่เราเริ่มต้นขึ้นด้วยโซ่สี่ตรงนี้ค่ะ แทงลงไปตรงโซ่สี่แล้วเราก็ดึงผ่าน เป็นการปิดงาน อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งแถวต่อไปแถวที่สองแถวที่สองเราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปที่เดิมตรงนี้ค่ะ ตรงที่เราแทงแล้วเราดึงผ่านตรงเนี้ย ค้างไว้ก่อนสองห่วงนะ ต่อไปอีกหลักหนึ่งค่ะ เราจะถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้า งานเป็น แบบนี้ค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ข้ามตรงนี้หนึ่งหลัก มาลงหลักถัดไปทีนี้เวลาลงอะค่ะ เวลาลงพี่จะไม่ลงตรงช่องโซ่เห็นไหมคะถ้าคุณดูมันจะมีช่องโซ่อยู่ แล้วมันจะมีช่วงที่เป็นรอย ต่อที่เป็นรูปหัวใจ พี่ไม่ลงตรงช่องโซ่ พี่ลงตรงรูปหัวใจตรงนี้ เพื่อให้งานคุณเนียนนี่นะถักลงไปตรงที่รูปที่เป็นรูปหัวใจเล็ก ๆอะค่ะทิปเปิลโคเชหรือพอสองคอสามครั้งรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง ข้ามหนึ่ง ไม่ลงตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะ มันจะมีช่องโซ่อยู่ จะเห็นนะ มันจะมีช่องโซ่ข้างบนติดกับโซ่ไม่ลงนะคะ ลงตรงนี้ แทงลงไปตรงหลักนี้ ค้างไว้ พันหัวเข็มสองครั้ง รวบแค่สองนะคะค้างไว้ พันหัวเข็มสองครั้ง รวบสอง แล้วรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้า คุณดูหัวเข็มพี่นะคะหัวเข็มพี่จะแทงยาว ข้ามหนึ่งแทงลงตรงนี้นะดึงยาว ดึงยาวทริปเปิลคือทรีนะคะทรีคือสาม เรารวบแค่สองแล้วรอค้างไว้ก่อน สองสองค้างไว้ นิ้วนี้อย่าลืมกดกดเบาๆค่ะ เพื่อให้ลายมันเท่ากัน วิธีทำให้ลายเท่ากันอีกอันคือดันยาวแบบนี้ขั้นด้วยโซ่ห้า เราจะได้จำนวนกีบตรงนี้ค่ะ นับออกมาแล้วมันจะได้ทั้งหมดสิบสองกีบ เราถักมาจนเราได้ทั้งหมดสิบสองกีบค่ะ นี่นะคะ สิบสองกีบนับบนรอบ ลายนี้ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด ถ้าตรงที่เราถักอยู่ตรงที่โซ่ขั้นนี้นะคะ เป็นโซ่ห้า เวลาเราปิดงานเราจะปิดด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดรวบของกีบที่หนึ่ง ขึ้นมามีสามแบบนี้ แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชคือรวบทีละสอง งานจะเป็นแบบนี้ค่ะ แถวต่อไป แถวที่สามแล้วนะ แถวที่สามเอาหัวเข็มแทงลงไปในช่อง เอาห่วงขึ้นมาถักซิงเกิลสาม สี่ ห้า หก แถวนี้เป็นโซ่หกซิงเกิลโคเชค่ะวนรอบสามสี่ห้าหก โซ่หกซิงเกิลเราจะได้ออกมาทั้งหมดสิบสองชุด โซ่หกซิงเกิลเนี่ย โซ่หกซิงเกิลลงไปที่ช่อง ตรงนี้เป็นแถวที่สามแพทเทิร์นคือโซ่หกซิงเกิลโครเชต์โซ่หกซิงเกิลโครเชต์วนมา เดี๋ยวงานจะมาปิดตรงนี้ เราถักโซ่หกกับซิงเกิลโคเช์วนรอบ หามาร์กเกอร์ใส่ตรงตัวเริ่มต้นนะ เราจะได้ดูง่ายๆ โซ่หกซิงเกิล ถ้างานตรงนี้มันจะต้องจบด้วยโซ่หกนะคะ ลายอันต่อไปมันจะขึ้นตรงกลางลาย เราจะจบด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ จบด้วยทริปเปิลโคเช์แทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่มตรงนี้ งานออกมาจะมีอยู่สี่ห่วง รวบสอง สอง สอง ลายต่อไปมันจะเริ่มที่ข้างบนนี้นะลายที่ใช้ถักพี่จะใช้ทริปเปิลโคเชหรือพอสองคอทั้งหมด ขึ้นต้นด้วยโซ่ สี่โซ่สี่ถักพันหัวเข็มสองครั้งหรือทริปเปิลโคเชลงไป อีกห้าหลัก นับรวมกับโซ่ด้วยตอนนี้ได้สองหลักละสองแล้วนะ ต่อไปหลักที่สาม ไปหลักที่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง หลักที่ห้า หลักที่ หก แพทเทิร์นก็คือ ถักพันหัวเข็มสองครั้งหกหลักลงไปในช่องโซ่ แต่เฉพาะแถวที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเท่านั้น ตรงนี้นะคะ ที่เราขึ้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเชขั้นด้วยโซ่สี่ แล้วถักซิงเกิลโคเชลงไปที่ช่องโซ่ ซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอ โซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทั้งหมดหกหลักค่ะ ดันหัวเข็มยาว ใช้นิ้วมือ ข้างขวาประคอง จะทำให้ได้ตัวลายเท่ากัน ตัวที่สี่แล้วนะคะ ต่อไปตัวที่ห้า ตัวที่หก หนึ่ง สอง สาม สี่ซิงเกิลแล้วก็โซ่สี่ แพทเทิร์นของแถวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ นี่แถวที่สี่นะคะ ถักวนมา เดี๋ยวงานจะมาปิดตรงนี้ เราถักวนมาเราจะได้งานออกมาทั้งหมดเป็นงานหกกีบ กบหนึ่งกีบสอง สาม สี่ ห้า อันนี้กีบที่หกปิดงานค่ะ ปิดงานด้วยโซ่สี่ นับขึ้นไปตรงโซ่สี่ตรงนี้ที่เราเริ่มต้น แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน แถวต่อไป เป็นแถวที่ห้า แถวที่ห้าเราจะเริ่มกลางกีบนะคะ โดยที่โซ่สี่ตรงเนี้ย จะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลาง เราขึ้นด้วยโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้งถักสองหลัก เราขึ้นกลางก่อนนะ ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด แล้วเวลาแทงพี่ไม่แทงลงไปที่ช่องโซ่ พี่แทงลงไปตรงตัวมัน แทงลงตรงตัวมันจะทำให้งานคุณเนียนแล้วไม่เป็นรูโบค่ะ ขั้นกลางด้วยโซ่สามขั้นกลางด้วยโซ่สาม ตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงตัวกีบเนี่ย แทงลงไปตรงลายตรงที่เป็นรูปหัวใจ ไม่แทงลงช่องโซ่ นี่นะ จุดที่พี่แทง แล้วก็ถักเกินออกมา เกินออกมาตรงช่องโซ่ สามหลัก แถวนี้เป็นแถวที่ห้าค่ะ งานออกมาจะได้ทั้งหมดหกหลัก โดยที่ด้านขวามือที่เราเริ่มมันเป็นตัวเริ่มต้นขึ้นแค่ครึ่งเดียวก่อน หลังจากนั้นขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง ถักลงไปที่ช่องตรงนี้ หลักที่หนึ่ง แล้วเราถักโซ่สาม แทงทะแยง นี่ นะ แทงทะแยงแล้วเราก็ดึงผ่าน ทำปุ่มค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง อย่าลืมทำปุ่มนะ อันนี้สามหลักนะคะ โดยที่หลักที่หนึ่งจะมีปุ่มข้างบน สามนะ ต่อไปหลักที่สี่ แทงลงไปที่ตัว หลักที่ห้าก็แทงลงไปตรงตัวมัน หลักที่หกอะแทงไปที่ตัวเหมือนกันขั้นด้วยโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง เอานิ้วกลางกด แทงลงไปที่ตัวมันแทงแล้วดันดันเข็มยาว นะ คุณจะถักได้ง่าย แทงลงไปที่ตัว พี่จะไม่ใช้ วิธีดึงไหมนะคะ จะใช้ วิธีดัน ดันเพื่อขยายห่วง แบบนี้ มันจะทำให้ได้คุณได้ตัวตัวของงานเท่ากัน แล้วตรงนี้ค่ะ หนึ่ง สอง สาม ขั้นด้วยโซ่สาม เวลาขั้นโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง หลักที่หนึ่ง ตรงนี้อย่าลืมทำปุ่มนะฮะถักพันหัวเข็มสองครั้ง ก่อนตัวแรกแล้วก็โซ่สามแทงแบบ แทงทะแยง แทงทะแยงเวลาดึงผ่านนะคะ ใช้สองนิ้วนี้ช่วยจับ เราดึง แล้วคุณก็ถักต่อ ถักซ้ำแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดหกกลีบหกชุดแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ อย่าลืมปุ่มตัวนี้ งานมันจะเกินสาม เกินฝั่งนี้สาม เกินฝั่งนี้สาม เวลาแทงดูให้ดีค่ะเดี๋ยวงานจะมาปิดทางตัวนี้ เราถักวนมาจนมาถึงชุดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะปิดงานแถวที่ห้าที่เปิ้ลโคเชแทงลงไปที่ตัวมันสามหลัก แล้วก็แทงลงไปในช่องโซ่สามหลัก ดันหัวเข็มยาว ใช้นิ้วกลางข้างขวาประคองไหม มาดูตอนปิดงาน ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้แค่สามขา ตอนที่เราปิดเราต้องเติมลงไปอีกสาม โดยที่ตอนที่เราเติมเนี่ย เราอย่าลืมว่า หลักที่หนึ่งตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามนะหลักที่หนึ่งตรงนี้ จะต้องทำปุ่ม โซ่สามแทงทะแยง ดึงผ่าน พันหัวเข็มสองครั้งลงไปอีกสองหลัก งานจะจบลงตรงกลางลาย นับลงไปตรงโซ่สี่แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน ต่อไปเป็นแถวที่หกค่ะ ก่อนขึ้นแถวที่หกนะ เราย้อนกลับไปดูตรงจุดเริ่มต้น ตรงนี้เราลูด ได้นะคะลูด แล้วก็เก็บเศษนี้เลย มันจะได้ไม่เกะกะมือเรา ตอนที่เราถักดอกที่เป็นดอกดอกตัดไหมนะ ให้เราเก็บเศษตรงนี้เลย ให้เราเก็บเศษตอนที่เราเริ่มต้น ไหมตรงนี้มันจะไม่ออกมาเกะกะ เวลาเก็บก็สอดเข้าไปตามลาย เก็บซ่อนเศษค่ะย้อน เพื่อให้ไหมมันล็อก แล้วก็ดันไปข้างหน้า ไม่ต้องขมวดปมนะคะ ตัดให้ชิด ทีนี้มันก็จะไม่เกะกะเรา เรามาขึ้นแถวที่หกต่อ แถวที่หก ขึ้นด้วยโซ่สี่ โซ่สี่แทน tr ตัวที่หนึ่ง ถัก tr ตัวที่สองแทงลงไปตรงตรงหลักเหมือนกัน ตรงตัวมันตรงที่เป็นรูปหัวใจเล็ก ๆ ตรงนี้นี่ค่ะตรงจุดรวบ ไม่แทงลงช่องโซ่ ถักเกินออกมาหนึ่งตัว เราจะขึ้นแค่สี่ก่อน โซ่สาม ตรงนี้ถักเกินหนึ่งตัว นี่นะเราจะแทงลงไปที่ ตรงลายมันนะตรงนี้ เวลาแทงให้ระวังนะคะ พี่ไม่แทงลงช่องโซ่ พี่แทงลงที่ตัวมัน เพื่อให้ลายมันขึ้นมาต่อเนื่องเนียนตัวที่สี่แล้วนะคะ หลักที่ห้า หลักที่หก หลักที่เจ็ด ตรงกลางลายตรงนี้เป็นโซ่สาม ตรงเชื่อมระหว่างกีบเป็นโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ เราจะแทงตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่ง เวลาเราแทง แทงลงไปที่ตัวมันเหมือนเดิม แทงตรงนี้ แทงแล้วดึงห่วงขึ้นมาเพื่อเบี่ยงไอตัวปุ่ม ปุ่มจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักปุ่ม แทงทะแยง ดึงผ่าน ตัวที่สอง ตัวที่สาม อันนี้เป็นแถวที่หกนะคะ ทำตามพี่เมย์ได้ ที ละแถวค่ะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ไม่แนะนำให้กดข้ามนะคะ เสร็จ แต่ละแถวพี่จะเมย์บอกไว้แล้วก็ให้เราถักตามให้ทัน แล้วก็ถักต่อ เกินออกมาหนึ่งหลักค่ะ จุดเชื่อมต่อตรงกลาง ขั้นด้วยโซ่สาม ตรงนี้ถักเกินออกมาหนึ่งหลัก แล้วถักเหมือนเดิม แทงลงไปที่ตัวมัน หน้าตาลายออกมาจะเป็นแบบนี้ ตอนที่เราเริ่มอย่าลืมเพิ่มปุ่มตรงนี้กีบทางนี้นะคะ จะถักเหมือนตัวนี้ออกมาทั้งหมดเจ็ดตัว โดยที่เกินออกมาหนึ่งตัว ถักวนมาค่ะ ปิดงานแถวที่หกค่ะ งานจะวนกลับมาเพื่อถักอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ พันหัวเข็มสองครั้ง เวลาเราแทงนะคะ ให้เราเอามือปัดไอตัวปุ่มนี้มาก่อน แล้วแทงตรงนี้ แทงตรงจุดรวบ ดึงห่วงขึ้นมา แล้วถักทิปเปิลโคเชซ้อนขึ้นไปที่ตัวมันฮะปุ่มมันจะเอียงมาทางขวา โซ่สาม อย่าลืมทำปุ่ม ดึงผ่าน ถักทีอาอีกสองตัว แทงลงไปตรงจุดรวบนี้นะ ดงานแถวที่หก ตรงโซ่สี่แทงตรงโซ่สี่แล้วดึงผ่าน แถวที่เจ็ดค่ะ แถวที่เจ็ดขึ้นด้วยโซ่สี่ ตรงนี้มันจะเว้นเว้นสามนะคะ เว้นสามหลักเราถักมาทางนี้ สี่เราขึ้นตรงนี้ก่อนห้า เดี๋ยวงานมันจะวนกลับมาปิดนะคะ ตรงกลางจะขั้นด้วยโซ่สามตลอด ตรงนี้เกินมาหนึ่ง เวลาเกินจะเกินข้างในนะคะ เนี่ยค่ะ เกินข้างใน แล้วเราก็แทงลงไปตรงจุดรวบสี่ ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด มันจะมีทั้งหมดแปดตัวค่ะตัวที่แปด งานมันจะขยายเข้าไปขึ้นข้างใน ตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรง ลายมันจะเพิ่มขึ้นข้างใน ตรงนี้จะเพิ่มมานะคะทำปุ่มนะทำปุ่มโซ่สามแทงทะแยงค่ะ ดึงผ่าน แล้วก็โซ่ห้า โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งเวลาแทงตรงนี้เอามือปัดปุ่มนี้ก่อน แทงตรงนี้ ค่หนึ่งจุดรวบ มันจะเบี่ยงแบบนี้ โซ่สาม แทงทะแยง ดึงผ่าน หลักที่สอง สาม สี่แล้วค่ะ หลักที่ห้า หลักที่หก หลักที่เจ็ดทั้งหมดจะแปดหลักสำหรับแถวที่เจ็ดนี้นะเนี่ยตรงกลางขั้นด้วยโซ่สาม แล้วเราก็ถักตรงนี้เกินมา นับเป็นหนึ่ง อันนี้หลักที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด แล้วตรงนี้ ตรงหลักที่แปด อย่าลืมทำปุ่มงานออกมาจะหน้าตาแบบมีปุ่มสองอัน ขั้นแบบนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่เจ็ดค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง มาจนถึงชุดสุดท้าย แทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงขึ้นมา ระวังตรงปุ่มนะ ให้ปุ่มมันเบี่ยงออกมาแบบนี้ เราทำปุ่มด้านบน แถวเจ็ดจะมีปุ่มอยู่สองจุด พันหัวเข็มสองครั้ง สอง สี่ หก เจ็ด ทั้งหมดจะมีแปดตัว ค่ะ สองฝั่งจะเท่ากันทางนี้ก็แปดฝั่งทางนี้ก็แปด แทง ลงไปตรงโซ่ สี่ ดึงผ่าน ขึ้นด้วยโซ่สี่ โซ่สี่จะแทนพันหัวเข็มสองครั้ง หลักที่หนึ่งหลัก ที่สองค่ะ ลงที่จุด รวบ หลักที่สามหลัก ที่สี่ ห้า หลักที่หกเดินลงมาตรงนี้ ให้ดูหลักที่แถวที่แปดนะ แถวที่แปด อันเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงริมแล้วค่ะ จากที่มันเคยอยู่กลางมาตลอด ตรงนี้จะเป็นโซ่สามเหมือนเดิม เกินตรงกลาง หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ มันจะมีแค่หกหลักนะแถวที่แปดหลักที่ห้าหลักที่หก ตรงนี้เป็นโซ่สามทำปุ่มค่ะ มีหกหลักแล้วทำปุ่มนะตรงนี้มันจะเหลือสาม ต่อไปเป็นโซ่เจ็ด โซ่เจ็ดซิงเกิลลงไป โซ่เจ็ด พันหัวเข็มสองครั้ง เว้นมาสามค่ะ หนึ่งสองสามมาลงหลักนี้ หกหลัก หลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่ง อย่าลืมทำปุ่ม ปุ่มมันจะมีอยู่สองฝั่งนะ มีฝั่งทางนี้กับฝั่งทางนี้ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม สี่ ห้า ตัวที่หกลงตรงนี้ค่ะ ขั้นกลางด้วยโซ่ สาม แล้วก็ลงตรงกลางเหมือนเดิม แล้วตรงนี้ก็ถัก แค่หกหลักนะคะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หกแล้วเว้น งานออกมาจะหน้าตาเหมือนทางฝั่งนี้ ถักวนมาเดี๋ยวเราจะมาปิดงานทางนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่แปด ตรงแถวที่แปดนะคะกลีบตรงนี้เราจะมีอยู่หกหลักขั้นด้วยโซ่สาม แล้วตรงนี้ก็หกหลัก ดูนะ ตรงนี้มันครบหกหลักแล้ว ตอนปิดงานแถวที่แปด เราจะแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สี่ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ ปิดงานตรงนี้โดยการถักโซ่สาม แล้วถักซิงเกิลลงไป อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ ดึงผ่านออกมา เป็นการปิดงานเพราะว่ามันต้องมีปุ่มสองอัน เลื่อนห่วงค่ะ ครั้งที่หนึ่ง เลื่อนห่วงครั้งที่สอง ครั้งที่สาม เราจะถักตรงนี้สามนะคะ สามหลัก ขึ้นโซ่สี่ โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเชหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็ม ถักทริปเปิลโคเชตตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ถักลงไปช่องโซ่ ตัวที่ห้า บนตัวที่ห้า ถักปุ่มค่ะ โซ่สาม แทงทะแยง ดึงผ่าน ถักทริปเปิลโคเชตอีกหนึ่งตัว ถักปุ่มด้วย สองพันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สาม แทงทะแยง ดึงปุ่ม ทริปเปิลโคเชตอีกหนึ่งครั้ง เรามาดูตรงที่อยู่ในช่องโซ่ อยู่ในช่องโซ่นะคะ เราจะถักทริปเปิลโคเชตทั้งหมดห้าตัว ตัวที่หนึ่งไม่มีปุ่ม ตัวที่สอง สาม สี่ มีปุ่มอยู่ข้างบน ปิดด้วยตัวที่ห้าไม่มีปุ่ม หลังจากนั้นเราก็ถักลงไปที่ข้างบนตรงนี้ อีกสามหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สามหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ มันจะเว้นข้างขวาสามนี่นะคะ เว้นข้างขวาสามหลัก เว้นข้างซ้ายสามหลัก ถักลงไปตรงกลาง เวลาถักถักลงไปที่ฐานมันสาม ตรงกลางห้า ตรงนี้อีกสาม เป็นแบบนี้ ตรงนี้ก็ทำปุ่ม นะ โซ่สาม แทงทะแยง ดึงผ่านแล้วโซ่เจ็ดค่ะ โซ่เจ็ดซิงเกิลโคเช โซ่เจ็ดซิงเกิลโคเช โซ่เจ็ด โซ่เจ็ดเสร็จแล้ว พันหัวเข็มสองครั้ง นับไปสามค่ะ หนึ่ง สอง สาม ลงตัวที่สี่ ถักลงไปบนกีบชุดเดิมก่อนสามหลัก ในช่องโซ่ห้าหลัก ตัวที่หนึ่งไม่ต้องถักปุ่มทริปเปิลโคเชตตัวที่สองถักปุ่มข้างบน แทงทะแยง ดึงผ่านทริปเปิลโคเชตตัวที่สองถักปุ่มค่ะ โซ่สามเวลาเราดึงเราใช้สองนิ้วนี้นะช่วยจับ นะคะดึงผ่านพันหัวเข็มสองครั้งทริปเปิลโคเชโซ่สาม แทงทะแยง ดึงผ่าน ถักอีกหนึ่งตัว ในช่องจะถักห้าตัว แบบนี้ แล้วขั้นตรงนี้ด้วยโซ่เจ็ดซิงเกิลตรงนี้อย่าลืมต้องทำปุ่ม ตรงนี้ ปุ่มมันมีสองด้านนะก่อนที่เราจะถักกีบ ตรงนี้ต้องมีปุ่มค่ะ มันมีปุ่มมาตั้งแต่แถวนี้แล้วนะ เนี่ยค่ะ แล้วเราค่อยถักตัวลายมันแพทเทิร์นออกมาจะเป็นแบบนี้หน้าตากีบ เดี๋ยวตอนถักวนกลับมาเราจะมาจบ แล้วก็ถักปุ่มตรงนี้อันสุดท้าย เราถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น ปิดงานค่ะ ถ้าตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะ มันไม่ครบสาม เราเติมตรงนี้ให้ครบ มันจะต้องมีทั้งหมดหกหลัก เนี่ยหกหลักมันต้องถูกใช้ไปสาม มันจะเหลือสามแบบนี้ ปิดงานแทงลงไปตรงโซ่สี่แล้วดึงผ่าน mf ศูนย์สี่เก้า ep หนึ่ง เราจะถักดอกหกเหลี่ยม หน้าตาแบบนี้ ออกมาทั้งหมดสิบหกดอกค่ะ ถักแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เหลือหางไว้ตรงนี้ ประมาณสิบห้าเซน MF 0 4 9 EP 2พี่เมย์จะถักดอกที่เป็นดอกหนึ่งทับสอง ดอกหนึ่งทับสองที่เราใช้คือดอกหน้าตาแบบนี้ฝั่งทางนี้นะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ พบกันคลิปต่อไป MF 0 4 9 EP 2ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ